ครับบทบทที่สองนี้เป็นเรื่องหลักการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังนะครับจำตอนบทที่หนึ่งได้ไหมครับ ตอนบทที่หนึ่งที่ผมพูดเรื่อง โครงสร้างนะครับของการทำงานอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังว่ามันมีอะไรบ้างนะมันจะมี 3 ส่วนใหญ่ๆคืออุปกรณ์บริพันธ์ไฟฟ้ากำลัง ตัวอุปกรณ์ใช่ไหมตัวอุปกรณ์ของมันเลยนะครับ ก็คือ ถ้าลงรายละเอียดนะครับ ก็คือตัว Equipment คือบริพันธ์ไฟฟ้าก็คือตัวเจเนเรเตอร์ตัวสายส่ง ตัวหม้อแปลง ใช่ไหมตัวอุปกรณ์ต่างๆ นะครับ เสร็จแล้วก็อุปกรณ์ควบคุม การควบคุมเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของการทำงานที่เป็นฟังก์ชันของคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซนะครับ มีการรับสัญญาณ มีการสั่งสั่งควบคุมระยะไกลนะครับ เราเรียกว่าเป็นระบบ SCADA System คืออุปกรณ์ควบคุมนะครับ และที่แรงเงาไว้เนี่ยคืออุปกรณ์ป้องกัน ตัวอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ป้องกันบริพันธ์ไฟฟ้าเป็นหลักเลยใช่ไหมครับ แล้วมันทำงานเนี่ยมันอาจจะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมไอ้ที่ว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยหรือมันทำงานเป็นอิสระ มันมีหน้าที่สั่งตัดวงจรได้อิสระเลย เพราะถ้าเมื่อไหร่มันเจอปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอ priority ในการทำงานได้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้ก็คือพวกอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณรีเลย์สั่งทริปต่างๆนะครับ นี้ในบทที่2เนี่ยจะมาลงรายละเอียดแล้วนะครับ เราจะเข้าเรื่องละเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์ป้องกันนะครับ ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ ในบทที่2นะครับเรื่องหลักการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังนะครับ ว่ามีหลักการแนวทางยังไงนะครับ เนื้อหาที่จะพูดถึงในบทที่สองนี้ ถามว่าเราเรียนอะไร เราเรียนองค์ประกอบและคุณสมบัติของมัน มีองค์ประกอบอะไรคุณสมบัติของมันต้องอะไรเมื่อกับเมื่อตอนท้ายๆบทที่หนึ่งผมเกินไปบ้างแล้ว มันยังไงต้องไวใช่ไหมต้องคัดแยกเป็นนะครับว่าฟอลจะทริปไม่ทริปจะทำงานสัมพันธ์กับใครใครจะแบ็กอัพใครนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการแบ่งโซนนะครับการแบ่งขอบเขตในการป้องกัน เรามีการกำหนดโซนว่า ถ้าเกิดลัดวงจรในพื้นที่ตรงเนี้ยใน จากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยในขอบเขตของอุปกรณ์นะครับเช่นจากหม้อหัวหม้อแปลงตัวนี้ถึงท้ายหม้อแปลงตัวเนี้ยไอตัวมันเนี่ยตัวมันเนี่ยจะทำหน้าที่ละนะครับหรือหรือถ้าเกิดเกินจากเนี้ยมันจะไม่ทำหน้าที่ เราจะกำหนดโซนกันนะครับให้ชัดเจนแล้วเราค่อยไปเซตอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ย ให้มันทำงานตามที่เรากำหนดโซนไว้เข้าไหมครับเราเรียกว่าโซนออฟโปรเทคชันนะครับหรือขอบเขตในการป้องกันนะครับ 2.3 ผมจะเข้าถึงอุปกรณ์หลักนะครับประเภทและหลักการทำงานของรีเลย์รีเลย์ในที่นี้เนี่ยคือ protective relay นะครับ protective relay มันมันอาจจะต่างจากรีเลย์ปกตินิดนึงปกติรีเลย์ทำงานไงครับ รีเลย์ในความหมาย รีเลย์นี่ในความหมายมันมันก็กว้างเนาะแต่ในวิชาป้องกันมันคือรีเลย์ protection นะครับในไฟฟ้าในอิเล็กทรอนิกส์เป็นไงครับรีเลย์จ่ายไฟเข้าไปป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมีไฟหน้าสัมผัสทำงานใช่ไหม มี DC แบบ DC แบบ AC แบบอะไรก็ว่าไปใช่ไหมตอกแตกตอกแตกกันไปนะครับ ผมเคยให้ทำรายงานเรื่องรีเลย์นะครับ มีนักศึกษาทำมารีเลย์กระป๋องอะรีเลย์รถยนต์อะเป็นรีเลย์ทำรายงานเรื่องรีเลย์ทำมาส่งผมก็เปิดดูมันรีเลย์รถยนต์นะนะครับมีรูปมีอะไรอย่างดี มีหลักการทำงานครบเลยนะแล้วส่งในวิชานี้นะผมก็ส่งกลับนะเอารายงานกลับไปทำมาใหม่นะให้เป็นรีเลย์ที่เป็นรีเลย์โปรเทคชั่น โปรเทคทีฟรีเลย์ผมก็เขียนปกส่งเข้าไปทำงานใหม่นะให้ทำรายงานมาใหม่นะแต่ว่าไปเซิร์ช Google ใช่ไหมรีเลย์ตัดแปะ ตัดแปะ เลยนะครับ แต่ตั้งแต่เทอมนั้นผมก็ไม่ค่อยได้สั่งงานที่เป็นรายงานแล้วนะครับ อาจจะให้ทำอย่างอื่นแทนนะครับเราดูนะครับมีให้พอดกราฟให้อะไรนะ สนุกงาน assignment ในวิชานี้สนุกนะทำเป็นกลุ่มจะสนุกมากนะครับให้พอดกราฟให้เอา Excel มาทำชีตคำนวณนนะครับ ทำแบบคำนวณใส่ค่าลัดวงจรให้มันคำนวณฟอล s คำนวณอัตโนมัตินะแอสไซเมนต์ผมเป็นลักษณะนั้น เดี๋ยวดูกันงั้น รีเลย์นะครับ ผมพูดถึงรีเลย์เนี่ยก็จะมี 3 แบบนะครับ คือรีเลย์เหนี่ยวนำรีเลย์เหนี่ยวนำก็คืออิล็กโ t รแมชชีนิคอลรีเลย์นะครับรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์หรือจะเรียกว่า solid state relay นะครับตัว solid state relay แล้วก็มีรีเลย์ที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์แบบไมโครโปรเซสเซอร์นะครับ ใครที่ทำงานกับรีเลย์รุ่นใหม่ ๆ ปัจจุบันมันก็จะโปรแกรมได้ ใช่ไหมโปรแกรมได้ตั้งค่าเนี่ย เราเซตอัพนะครับจากแพดด้านหน้านะครับ มีหน่วยความจำมีการอินเทอร์เฟซได้นะครับ นั้นรีเลย์แบบไมโครโปรเซสเซอร์ก็เข้ามานะครับแต่ปัจจุบันนะครับรีเลย์ที่ใช้เนี่ยก็ทั้ง 3 แบบเนี่ย ทั้ง 3 แบบเนี่ยก็เรียกว่าไง ก็ยังมีใช้ปนปนกันนะปนปนกันไม่ใช่ว่ารีเลย์เหนี่ยวนำแมชชีนิคอลรีเลย์นี้จะเลิกใช้กันไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับแต่ละแบบเนี่ย มีข้อดีข้อเสียนะครับ มีเรื่องของการดีไซน์นะครับ ตามคนเลือกใช้เนี่ยยังแตกต่างกันอยู่นะครับ เสร็จแล้ว 2.4 เป็นเรื่องการป้องกันปฐมภูมิและการป้องกันสำรองนะครับ primary protection กับ backup protection นะครับ คอนเซปต์มันเป็นยังไงนะครับ แล้วก็อุปกรณ์เสริมการทำงานต่าง ๆ ของรีเลย์ที่เกี่ยวข้องนะครับ เสริมการทำงานต่างๆเป็นเพื่อเป็น auxiliary equipment นะครับ แบตเตอรี่รีเลย์ส่วนมากใน substation ก็จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เพื่อที่จะมีไฟ ที่อิสระจากไฟของระบบไฟฟ้าถูกไหมนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับระบบไฟฟ้าใช่ไหม รีเลย์จะทำงานเนี่ยยังไม่ต้องไปใช้ไฟชุดนั้นถูกไหมเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็มันมันมั่นใจว่ามันมีพลังงานสำรองตลอดแม้ไฟจะดับ รีเลย์ยังมีฟังก์ชันการทำงานสำคัญสำคัญไว้ได้นะครับแล้วมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ พูดคร่าวๆนะครับอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับรีเลย์คืออะไรครับสกิตเบรกเกอร์นะครับ ในบทนี้ ถ้าไม่หมดเวลาซะก่อนก็อาจจะจบได้นะครับ ถ้าหมดเวลาก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวก็มาต่อข่าวหน้านะครับเราก็เริ่มอาจจะต้นต้นเทอมก็ช้านิดหนึ่งนะครับ มาดูองค์ประกอบนะครับของระบบป้องกัน ระบบป้องกันเป็นไงครับการตัดแยกนะครับเคยพูดไปแล้วใช่ไหมการป้องกันคือเราเน้นอะไรครับ ตัดมันออกไปใช่ไหมง่ายที่สุดไอโซเลตมันออกไปนะครับนั้นการตัดแยกออกไปให้ได้ถูกต้องและแม่นยำนะครับ เราใช้อุปกรณ์ 3 ตัวทำงานนะครับหลักๆนะครับอุปกรณ์หลักที่ใช้ก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมเพราะเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะตัดต่อวงจรในขณะที่มีกระแสได้ถูกไหมตอนที่มีกระแสไหลผ่าน เพราะว่าคุณสมบัติของมันคืออะไรครับดับอาร์คนั่นเองใช่ไหมมีคุณสมบัติในการดับอาร์คการดับอาร์คมีหลายวิธีนะครับต้องลงรายละเอียด อีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวท้ายชั่วโมงอาจจะพูดคร่าวๆ ได้นะครับ ดับอัดด้วยอากาศนะครับ หรือใช้ก๊าซนะครับ ใช้อากาศอัดเข้าไป อะไรพวกนี้นะครับ หรือใช้เป็นแวกกัมสกิทเบเกอร์หรืออาจจะใช้น้ำมันนะครับ เบเกอร์ที่ใช้น้ำมันในการจุ่มหน้าสัมผัสไว้ก็ได้นะครับ อุปกรณ์วัดและแปลงสัญญาณ transducer นะครับ transducer ในความหมายก็คือตัวแปลงสัญญาณ transducer ในวิชานี้ก็คือ CT กับ PT หม้อแปลงกระแสกับหม้อแปลงแรงดันนั่นเอง ใช่ไหมทันซิลเซอร์คือมันแปลงสัญญาณจากขนาดใหญ่ๆมาเป็นขนาดเล็กๆนะครับความหมายคำว่าทันซิลเซอร์มันก็คือหม้อแปลงกระแสกับหม้อแปลงแรงดันนะครับ ในที่นี้ใช่ไหมในในเรื่องของ protection อ่ะในคำว่า protection ถ้าเราพูดถึง transducer เนี่ย เราอนุมานไว้เลยว่ามันต้องแปลงกระแสเยอะ ๆ เป็นกระแสน้อย ๆ ใช่ไหมอะไรอะแรงดันเยอะ ๆ เป็นแรงดันที่ต่ำลงนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับ อยู่ในชื่อวิชาด้วยรีเลย์ใช่ไหม รีเลย์นะครับรีเลย์ก็ทำหน้าที่ประมวลผลและตัดสินใจว่ากระแสขนาด เนี้ย จะหน่วงเวลาเท่าไหร่ดี จะรออีกตัวหนึ่งก่อนไหม หรือกระแสขนาดเนี้ยตัดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เห็นไหมรีเลย์ก็มีเงื่อนไขการทำงานใช่ไหมมีกราฟของมัน มีกราฟการทำงานของมันนะครับ แล้วก็ตัวมันเองอย่างที่ผมพูดไปแล้วมี 3 รูปแบบนะครับ มันอาจจะเป็นเหนียวนำสนามแม่เหล็กเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ก็ได้นำสมองกลเล็กแบบนี้ต้อง หน่วงเวลาเอ้แบบนี้ไม่ต้อง อ๊ะถ้าสองอย่างนี้มารวมกันจะต้องทำยังไงเห็นไหมฮะมันจะเริ่มฉลาดขึ้นละ เป็นคอมพิวเตอร์จิ๋วๆตัดสินใจได้นะครับอ่ะนี้ในรูปนะครับอุปกรณ์ป้องกันนะครับ เป็นแสดงอุปกรณ์ป้องกันในสายส่งที่ต่ออยู่ปลาย สายส่งสองข้างนะครับ สมมติมีบัตร 1 บัตร2นะครับ แล้วก็มีบัตร3นะครับ สมมติว่าเราดูการป้องกันสายส่ง1 2สายส่ง1 2นะครับเส้นปละเขียนว่าเส้นปละเนี่ยก็จะเป็นชุด ของอุปกรณ์ป้องกันนะครับ CT VT ตรงนี้คือ transducer นะครับ CT กับ VT ก็คือตัวแปลงสัญญาณใช่ไหมครับ ตัวแปลงสัญญาณส่งสัญญาณมาที่รีเลย์ รีเลย์รับสัญญาณนะครับ กระแสแรงดันมานะครับ ตัวมันเองจะรู้ว่าปกติไหมนะครับ เช่นถ้าเกิดฟอลที่จุด P รีเลย์ก็จะเห็นผิดปกติ รีเลย์จะสั่งเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้ตัดวงจรนะครับ การตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์คือการจ่ายสัญญาณอะไรบางอย่างเข้าไป นะครับสัญญาณไฟฟ้านั่นแหละนะครับไปที่ชั้นคอยนะครับเขาเรียกชั้นทริปนะครับพอมีสัญญาณมาอพอมีไฟฟ้าจ่ายมานะครับที่ตัวขด ลวดขดเนี้ยปั๊บมันก็จะไปทำให้เซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยเมนคอนแทคของมันเนี่ยสั่งตัดวงจรเห็นไหมครับสั่งตัดวงจร นั้นเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบที่มีชั้นทริปนะครับอยู่ในสับสเตชันหรือว่าจะอยู่ในสวิตเกียร์นะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมีชั้นทริปอยู่แล้ว ไว้รับสัญญาณจากรีเลย์ ใช่ไหม มีชั้นทริปคือมีสัญญาณที่จะรับสัญญาณชั้นทริปตรงนี้ก็คือลักษณะของการทำงานนะครับงั้นตัวตัวนี้คือชุดซันซิลเซอร์นะครับ ตัวนี้สกิตเบเกอร์ตรงนี้รีเลย์นะครับในที่นี้นะครับสัญลักษณ์ที่ผมใช้นะครับก็คือสายส่งอย่างเงี้ย ผมจะเรียกสายส่ง 1 2สายส่ง 1 2 สายส่ง 2 3 นะครับ อุปกรณ์ที่ต่ออยู่ตรงฝั่งของบัตรหนึ่งนะครับจะใช้สัญลักษณ์ 1 2 เช่นสกิลเบเกอร์ B12 นะครับรีเลย์ R12 เห็นไหมครับอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ที่ฝั่งทั้งบัตร 2 อย่างเงี้ยที่ต่อมาบัตร 1 ผมจะชอบใช้คำว่า B21 R21 เห็นไหมครับเป็นให้เป็นที่รู้กัน ไม่ได้หมายความว่าหนังสือทุกเล่มเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าเอาเป็นว่าเราตกลงกันทำนองนี้นะครับ ให้มันคุยกันแล้วเข้าใจได้รวดเร็วดีไหมออย่างสกิลเบเกอร์ตัวเนี้ย สายส่งจาก 2 ไป 3 ผมก็ตั้งชื่อสกิตเบเกอร์นี่ว่า B23 นะครับ เพราะปกติเราเราใส่โนเทชันของบัสเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวเลขนะครับ อุปกรณ์เราคงไม่ใส่มายิบย่อยยิบย่อยหรอกนะครับ หรือว่าเวลาไปทำงานจริง ๆ นี่เจอรหัสหลาย ๆ ที่คนละรหัสนะครับ การไฟฟ้า 3 ที่ก็คนละรหัสนะไม่ต้องพูดถึงโรงงานแต่ละโรงงานเลยนะครับ คนละรหัสจริงไหมครับนะฮะก็อันนี้แล้วแต่จะตั้งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานนะครับ ผมจะลองวาดรูปนะครับ การทำงานคร่าวๆนะครับ ในภาพรวมขึ้นมาสัก รูปหนึ่งนะครับเผื่อ ใคร ที่ยังนึกภาพไม่ออกว่า เอ๊ะมัน ยัง ไงนะครับ สมมุติว่า่า ติว่าถ้าผมวาดรูปนะครับ การทำงานให้เห็นเซอร์กิตนะครับในเชิงหลักการสมมติเป็นบัสหนึ่งเป็นบัสหนึ่งนะครับบัสหนึ่งนะครับก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับ ต่อไปยังบัสสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับ ในตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เองจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าชั้นคอย นะครับหรือเป็นทริปคอยเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทริปคอยนะครับตัวทริปคอยตัวนี้ถ้ามีกระแสไหลผ่านทริปคอยเป็นไงครับ สั่งตัดวงจรโอเคไหมครับสั่งตัดวงจรนะครับ เสร็จแล้วเป็นยังไงต่อนะครับเราก็มี CT มี CT กับ VT อันนี้เป็น CT สมมุติเป็นเราโปรเทคด้วยกระแสก่อนคือเลนส์รีเลย์นะครับ CT ตัวนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณมาที่ขดลวดของรีเลย์ตัวหนึ่ง กดลวดรีเลย์นะครับ มันเอาไฟจากไหนครับ มันก็ใช้กดลวดของรีเลย์นะครับ กดลวดของรีเลย์ ตัวรีเลย์ก็จะรับสัญญาณนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกระแสที่ไหลทางด้านไพรมารีใช่ไหมตัวรีเลย์เองก็มีอะไรครับ มีหน้าสัมผัสนั้นถ้ากระแสเกินจุดที่มันทำงานรีเลย์เป็นไงครับ หน้าสัมผัสก็จะต่อใช่ไหม นะครับตัวรีเลย์มีหน้าสัมผัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์อันนี้ B เบรกเกอร์อันนี้รีเลย์นะครับรีเลย์ก็จะเป็นตัวนี่แหละ จ่ายไฟไปที่ทริปคอยนะครับให้มันทำงานนะครับ มันเอาไฟจากไหนครับ มันเอาไฟจากแบตเตอรี่เห็นไหมครับนี่คือภาพการทำงานครบละเห็นไหมครับงั้นเมื่อไหร่ที่กระแสนะครับ กระแสเกินนะครับ เกินค่าที่รีเลย์ถูกเซตไว้เป็นไงครับ หน้าสัมผัสรีเลย์ทำงานใช่ไหม หน้าสัมผัสรีเลย์ทำงานมีมีไฟไปที่ทริปคอยใช่ไหมเห็นไหมครับ มีไฟไปที่ทริปคอยเบเกอร์ก็จะสั่งปลดนะครับ ผมเขียนเป็นลักษณะของเซอร์กิตให้ดูนะครับ นี่คือหลักการทำงาน เห็นว่ามีอะไรบ้าง ขึ้นวัดใช่ไหมทรานสดิวเซอร์นะครับ ในชุดป้องกันเนี่ยคือทั้งชุดของป้องกันใช่ไหม วงจรจริงๆ ซับซ้อนกว่านี้มากเลยนะครับ ต้องคอนแทคต้องไป มีตัว มีซีลรีเลย์นะมีล็อกเอาท์รีเลย์ มีจะไปอินเตอร์ล็อกอะไรหรือจะส่งไปอารามใช่ไหม ไปที่ตู้อาราม คนจะรีเซ็ตยังไงเนี่ย วงจรมันซับซ้อนกว่านี้เยอะมากนะครับ อันนี้พูดถึงหลักการทำงานเฉยๆนะครับนั้นตัวเบรกเกอร์ไอตัวแบตเตอรี่เห็นไหมมีแบตเตอรี่นะครับ มีสกิตเบรกเกอร์ มีรีเลย์ มี CT นะครับดีเลย์บางประเภทก็รับสัญญาณจากโวลต์เตทรานส์ฟอร์เมอร์ด้วย นะครับ มาประมวลผลนะครับนั่นนี่คือแดรแกรมที่แสดงหลักการทำงานงั้นในสับเซชันต้องมีอะไรไหมต้องมีแบตเตอรี่มี รีเลย์นะครับไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่นะครับ แบตเตอรี่ อยู่ ที่แบตเตอรี่รูม แบตเตอรี่นี่อยู่ในแบตเตอรี่รูมมีห้องห้องแบตเตอรี่ใช่ไหมเบรกเกอร์กับ CT อยู่ไหนครับ เบเกอร์กับ CT ถ้าเป็นสับเซชัน o n o u ดอยู่ข้างนอกใช่ไหมเอาดอใช่ไหมอยู่สวิตเกียร์นะครับ อยู่ใกล้ๆ อยู่ตรงไปมีลูกถ้วยซัพพอร์ตมันอยู่อะใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมครับ เป็นลูกถ้วยแล้วก็เป็นตัวอุปกรณ์นะครับ เบเกอร์กับ CT รีเลย์ก็ลากสายมานะครับเข้ามา รีเลย์เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในห้องแอร์สบายกว่าเพื่อนนะรีเลย์เนี่ยอยู่ในตู้คอนโทรลนะครับ อยู่ในตู้คอนโทรลอยู่ในห้อง คอนโทรลรูมใช่ไหมสบายกว่าเพื่อนเลยนะครับว่าบอกผมเป็นหน่วยสมองกลใช่ไหมใช้สมองไม่ต้องออกไปเหมือนสกิตเบเกอร์อะไรเงี้ยผมต้องการความแม่นยำสูงไงต้องดูแลดีๆหน่อยเงี้ยรีเลย์ก็บอกเงี้ยนะกลับมานะครับ อันนี้ก็คืออตัวอุปกรณ์ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับ ต่อวงจรทำนองนั้นนะครับ เมื่อกี้ก็แสดงเฉพาะ ส่วนหลักๆในการสั่งตัดนะครับยังมีส่วนอื่นอีกอตัว CTPT ที่พูดถึงนะครับว่าเป็น transducer นะครับ ก็คือเป็นการแปลงกระแสและแรงดันนะครับ เพราะกระแสแรงดันในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยมีค่าสูงมากนะครับ แรงดันเราคุยกันเป็นกิโลโวลต์นะครับ เราคุยกันก็500 kV 230 kV ใช่ไหมง่ายดีใช่ไหมเราคงไม่เขียนเลข 500 แล้วเติม0 3ตัวใช่ไหม เวลาคำนวณสมมติเกิดคำนวณจริงได้ 400 กว่ากว่า แล้วเต็ม4 9 8 5 4 อะไรเงี้ยคงไม่ค่อยเขียนอย่างนี้กันนะครับ ก็ใช้เป็น kV กระแสก็เหมือนกันนะครับ เป็นกิโลแอมนะครับ แต่กระแสบางครั้งเราก็นิยมเขียนเป็นแอมอยู่นะครับ เพราะมันหลักอาจจะเป็นพันแอมสามพันสี่พันห้าพันเนี่ยอาจจะยังพอโอเคใช่ไหม ให้เห็นดีเทลของกระแสนิดนึงได้นะครับแต่ที่จะเขียน 3K อะไรเงี้ยอาจจะดูแล้วมันจะห้วนๆ ไปนะครับ ก็เราต้องมีการแปลงนะครับให้มันเป็นกระแสแรงดันที่ต่ำลงในด้วยทรานซิวเซอร์นะครับนี่คือหน้าตาเห็นไหมครับ หน้าตาอย่างนี้คือที่เห็นในรูปนี้จะเป็น CT ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นเนี่ยมี2ขั้วนะเข้ากับออกนะ CT เดี๋ยวคราวหน้าจะพูดเรื่อง CT นะครับแต่ถ้าเรามันมีหัวจุกตรงกลางจุกเดียวอะ่ะี่ยจะเป็น PT นะครับเป็น PT เราเดินเข้าไปในสวิตเกียร์สวิตหยาด PT กับ CT เนี่ย ก็ดูหลักๆ ก็ดูได้ถ้าเกิดมันมีสองอันเนี้ยมีสองข้างอ่ะกระแสเข้าแล้วออกก็าจะเป็นีทีใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นหัวจุกอ่ะมันมีจุกข้างบนนันเดียวนะจ้ำมาที่จุกมันอย่างเงี้ยนะก็คือตัวจะเป็น PT นะเป็น PT นะครับเบเกอร์ก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับเบเกอร์ก็จะต้องการปืนอ่าแล้วก็จะมีเข้าออกเหมือนกันนะครับ มีเข้ากับออกแล้วก็มีมันจะมีชุดของที่กันขับหน้าสัมผัสนะครับ ให้มันตัดกระต่อกัน มารีเลย์ นะครับ CT มารีเลย์รีเลย์ก็เป็นตัวประมวลผลนะครับการเพิ่มขึ้นของกระแสแล้วก็การลดลงของแรงดัน ก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าเกิดความผิดปกติได้นะครับอุปกรณ์ที่ประมวลผลว่ามันผิดปกติแล้วคือรีเลย์เนี่ยมันเอ้ยมันอาจจะนึกว่าเอ้ยมันวัดกระแสเฉยๆนี่มันวัดกระแสแล้วก็สั่งตัดใช่ไหมทำไมมันต้องโอ้โหหน้าตามันต้องวุ่นวายขนาดนี้ด้วยนะครับมันมีเงื่อนไขการทำงานที่ที่มากกว่านั้นนะครับเช่นบางตัวต้องวัด ทิศทางได้นะบางตัววัดทั้งกระแสและแรงดันนะครับ ถ้ากระแสเยอะแต่แรงดันยังไม่ตกแสดงว่ายังไม่ทริปนะนี่แล้วแต่เงื่อนไขของระบบมันเป็นยังไงใช่ไหมครับ หรือบางตัวกระแสเป็นไงครับ มีฟังก์ชันการทำงาน ถ้ารัดวงจรเยอะๆ ตัดเร็ว ๆ กระแสรัดวงจรน้อยๆ จะดีเลย์ลักษณะไหนถูกไหมครับจะดีหน่วงเวลายังไงนะครับนั้นรีเลย์ก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรนะครับรีเลย์ก็จะรับสัญญาณจาก อุปกรณ์แปลงสัญญาณนะครับ transducer จากในรูป AR 1 2 กับ 2 1 ก็ประมวลผลนะครับว่าเกิดลัดวงจรนะครับ การทำงานของมันเป็นไงครับ เห็นไหมครับ มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นปั๊บเกิดกระแสลัดวงจรเน็นลุกขึ้นไซเคิลที่มันวิ่งเนี่ยห้าสิบเฮิร์ตซ์ต่อวินาทีใช่ไหมเกิดฟอลเนี่ยเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยยังไม่ทันไรมันพังก่อนละ ของจะพังซะก่อนนะครับ ปุ๊บเนี่ยพังก่อนละนะครับนั้นรีเลย์ทำงานเนี่ยเวลาเนี่ย เป็นมิลลิวินาทีนะทำงานปุ๊บตัวมันต้องทำงานได้เร็วมาก ยกเว้นมันถูกเซตให้หน่วงโอเคไหมถ้ามันถูกเซตให้รอก่อนมันก็จะรอใช่ไหมแต่การหน่วงเวลามันเนี่ยคุยกันที่หลัก0จุดวินาที0.3ตัวนี้ดีเลย์ไป 0.3 วิ 0.2 วินาทีใช่ไหมครับเต็มที่ไม่เกิน 0.5 วินาทีใช่ไหมครับเราจะดีเลย์เป็น 1 หรือ 2 วินาทีนี่ก็จะเป็นเคสที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยจริง ๆ แล้วก็ต้องการคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างจริง ๆ ว่ามันฟอล นะครับงั้นการทำงานรีเลย์เป็นหลักของเซี่ยว วินาทีนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบไฟฟ้ากำลัง นึกภาพ กระแสมันเยอะมาก มันเปี้ยงมันทริปนะครับ ใครเคยเสียบปลั๊ก แล้วมันช็อตไหมปุ๊บเบเกอร์ตัด ใช่ไหมครับแป๊บเดียวเองนะครับ แต่ว่าไหม้หมดแล้วล่ะ นี่คือลกนี่ขนาดไฟเล็กๆ ใช่ไหมกระแสต่ำๆใช่ไหมกระแสต่ำแรงดันต่ำเป็นไงครับ ปลั๊กไฟกลายเป็นสีดำเลยเพราะฉะนั้นการทำงานของรีเลย์นี่เป็นไงครับ ต้องไวมากนะครับ งไวมากนะไม่งั้นก็เสียหายแน่นอนต่อให้ตัดไวก็ยังเสียหายได้นะครับ การประมวลนะครับ ผลว่าเกิดรัดวงจรนะครับ อย่างในกรณีที่ยกมาก็คือ B1 R12 กับ R21 นะครับ ก็จะส่งสัญญาณทริปไปยังเบเกอร์นะครับ B12 กับ B21 แยกสายส่ง 12 ออกไปนะครับ การตัดแยก ส่วนที่ลัดวงจรออกไปเนี่ยเรียกกันทริปก็ได้นะครับเป็นทริปนะครับ สัญญาณที่ส่งจากรีเลย์เนี่ยเราเรียกว่าทริปสัญญาณเราเรียกว่าทริปสัญญาณนะครับส่งไปสัญญาณทริปหรือเรียกว่าสั่งทริปเคยได้ยินใช่ไหมครับเบเกอร์ทริปนะครับคือตัดวงจรนะครับ หรือเราเรียกว่าการกระบวนการนี้เราเรียกว่าการเคลียร์ฟอลนะครับเอาฟอลออกไปนะครับเคลียร์ฟอลพอเราตัดปั๊บกระแสมันก็ไม่มีแหล่งจ่ายมันก็ไหลต่อไม่ได้นะครับ ถึงแม้การลัดวงจรจะยังคงอยู่แต่มันก็ไม่มีอะไร มันไม่มีเพราะมันไม่มีแหล่งพลังงานนะครับ การทำงานทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของมิลลิวินาทีเป็น 0.1 0.2วินาทีนะครับ ในการทำงานตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของการป้องกันนะครับนั้นกระบวนการป้องกันนี้นะครับวันที่ผมบอกว่ารีเลย์ต้องมีคุณสมบัติยังไงรีเลย์ต้องมีสมบัติอะไรบ้างนะครับเห็นว่ารีเลย์แรกคือต้องไวใช่ไหมต้องไวนะครับ ตำราบางเล่มเขาลิสต์ว่าคุณสมบัติของรีเลย์มีดังต่อไปนี้ลิสต์มาเนี่ยบางทีเป็น 6 6 7 ข้อเลยนะหนึ่งต้องมีความไวมีแยกแยะมีอะไรความเชื่อถือได้มีอะไรนะครับ เป็นบางทีมันสิบกว่าข้อก็มีนะลิสต์มารีเลย์ท้องไปลองหาดูแล้วกันนะครับ อาจจะท่องท่องไหวไหมไม่รู้นะ แต่คือแล้วก็คือหลักการถูกไหมครับ แต่ว่าผมประเด็นหลักๆนะครับ อย่างน้อยๆเนี่ยผมพูดถึงเนี่ยมีอยู่ 3 4 3 4 คุณสมบัติ นะครับ ที่ผมมองว่าเป็นหลักที่มันจะขาดไม่ได้เลยนะครับพูดนึ่งก็คือรีเลย์ต้องมีความไวนะครับ แล้วก็ต้องน่าเชื่อถือได้นะครับมีความไวคือต้องตัดวงจรไวพอใช่ไหมที่จะไม่เกิดความเสียหายนะครับ มีความน่าเชื่อถือได้ก็คือว่าถ้าเกิดฟอลแล้วมันจะต้องทำงานอย่างถูกต้อง มันต้องทำงานอย่างถูกต้องในการตัดวงจรออก มันจะต้องว่าเกิดฟอลแล้วไม่ทำงานอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับทำบ้างไม่ทำมั่งล้วนๆไม่ได้ใช่ไหมนอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติในการแยกแยะ เขาเรียก selectivity นะครับบางครั้งเขาใช้คำว่าคุณสมบัติในการคัดสรรในการคัดเลือกในการคัดสรรในการคัดเลือกในการแยกแยะนะครับ ภาษาอังกฤษคือคำว่า selectivity นะครับ ต้องเลือกได้ว่าต้องมองเห็นนะครับว่าควรตัดไม่ตัด มันอาจจะฟอมันเห็นกระแสเยอะเหมือนกันนะครับ มันเห็นกระแสเยอะๆในกรณีหนึ่งมันตัด มันเห็นกระแสเยอะๆที่เท่ากันเนี่ยแต่เป็นอีกกรณีหนึ่งเนี่ย มันอาจจะไม่ตัดก็ได้ ถามว่ามันรู้ได้ยังไงเห็นไหมครับนั่นคือว่าทำไมรีเลย์มันถึงต้องมีกระบวนการทำงานทั้งซับซ้อน มีสัญญาณอินเตอร์ล็อกกันมีอะไรนะครับอาจจะไม่ตัดในอีกกรณีหนึ่งนะครับนั่นคือเราเรียกว่ามันจะต้องมีสมบัติในการแยกแยะด้วยว่า การรัดวงจรอยู่ส่วนไหน จะตัดส่วนไหนบ้างนะครับ จะตัดส่วนไหนบ้างนะครับ ออกจากระบบนั่นคือสิ่งเหล่านี้นะครับ ข้อสอบสภามีถามสมบัติของรีเลย์มีอะไรบ้าง ต้องมีความน่าเชื่อถือต้องมีนู่นต้องมีไปไปเลือกดูหน่อยนะครับว่างๆไปพลิกๆดูนะมันมีเฉลยช้อยอะไรไว้ใช่ไหมนะครับก็จะทำนองนี้แหละนะครับมีตามตามนี้นะครับอันจากรูปนะครับยกตัวอย่างนะครับเห็นว่ารีเลย์ R สองสามอาร์สองสามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้ามี R สองสามถ้าวาดในรูป คือของสายส่งสองสามนะครับสายส่งสองสาม สมมติถ้าว่ามีอุปกรณ์ป้องกันอยู่ตรงนี้เหมือนกัน มันจะมี R23 ติดตั้งอยู่ที่นี่ใช่ไหมโอเคไหมครับ มี R23 ติดตั้งอยู่ กระแสลัดวงจรที่จุด P เนี่ย ถามว่า R23 มองเห็นกระแส ใกล้เคียงกับ R21 เลยนะ ดูรูปนะครับ R R23 ตัวนี้นะครับ มองเห็นกระแสเนี่ยใกล้เคียงกับ R21 เลยไหมกระแสเดียวกันเลยใช่ไหมถ้าเกิด fall ใช่ไหมมันก็ไหลมาผ่าน R23 ด้วยใช่ไหม ผ่าน R21 ด้วยแต่ R23 ไม่ควรทำงาน ต้องให้ R21 เป็นตัวตัดถูกไหมเป็นตัวสั่งตัด R23 จะต้องยังไม่ทำงาน เห็นไหมครับ เนี่ยคือคุณสมบัติในการ selectivity นั่นเองนะการสมบัติในการคัดเลือก มันจะต้องรู้เออ R23 ต้องรู้ว่ากระแสรัดวงจรตรงนี้แต่ถ้ากระแสแบบเดียวกันแต่มันมารัดวงจรอยู่บนสายส่ง23เป็นไงครับ มันต้องทำงานเห็นไหมครับอะไรที่ทำให้มันรู้อะไรทำให้มันต้องแบ็กอัพแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแต่ปรากฏว่า R21 ไม่ยอมตัด ตัวที่ควรตัดถัดมาคืออะไรครับ R23 เห็นไหมครับ มันทำหน้าที่แบ็กอัพ R21 อีกทีอย่างเงี้ยนะครับ เวลาเราเซตแล้วแต่เราแล้วมันก็แล้วแต่การดีไซน์เห็นไหมครับการออกแบบหลากหลายมาก ใช่ไหมว่าเราอยากได้แบบไหน เราทำเซตให้มันทำงานยังไงนะครับนั้นก็ก็ลักษณะทำนองนี้นะครับเดี๋ยวบทที่ 4 นะครับเราจะพูดกันเรื่องพวกนี้เยอะพอสมควรนะครับ ผมก็ถึงให้ข้อมูลไว้ในเบื้องต้นนะครับพอสมควรก่อนนี้มาดูเรื่องการแบ่งขอบเขตนะครับ เราจะมีการกำหนดโซน เวลาเราดีไซน์ระบบป้องกันว่ารีเลย์ตัวไหนเบเกอร์ตัวไหนสั่งตัดเมื่อไหร่นะครับนั้นเรากำหนดโซนแล้วเราก็ค่อยไปเซตนะครับไปเซตว่าให้ตัวมันเนี่ยทำงานในทำนองเนี้ยแต่ทำจริงๆ เนี่ยมันจะต้องมีการ มีมีมีมาจินนะครับ ในการทำงาน เดี๋ยวเรียนไปก็จะพูดถึงเองนะครับ บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่6เห็นว่ามาจินในการเซตระบบป้องกันเนี่ย มีการเผื่อที่ที่เผื่อที่ค่อนข้างจะต้องต้องเผื่อไว้มากพอสมควรนะครับเพราะว่ากระแสรัดวงจรเนี่ยการคำนวณมันไม่ได้ไม่มันไม่ได้ไม่แม่นยำเป๊ะพอดีนะครับเราจะมีการเผื่อมาจิ้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ แต่โดยคอนเซปต์ของหลักการก่อนนะครับว่าเราจะกำหนดโซนก่อน ว่าให้รีเลย์หรืออุปกรณ์ป้องกันเนี่ยทำงานลักษณะไหนนะครับนั้นเพื่อให้รีเลย์เนี่ยสามารถ ตัดวงจรนะครับเฉพาะส่วนน้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้นะครับ เราจะกำหนดโซนในการป้องกันขึ้นมานะครับอย่างในรูปนะครับ มีโซน1โซน2โซน3จน ถึง โซน6นะครับ โซน1ก็หมายความว่าถ้ามีการลัดวงจรของอุปกรณ์ที่อยู่ในโซน1นะครับ เบรกเกอร์ที่อยู่ในโซน1เนี่ยจะเป็นตัว สั่งตัดวงจรนะครับเบรเกอร์ตัวนี้ตัดวงจร ถ้ารัดวงจรเกิดขึ้นในโซน2หมายความว่าที่บัสนะครับที่บัสที่ที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเบรเกอร์สตัวนี้จะตัดใช่ไหมถูกไหมครับถ้ารัดวงจรโดนสายส่งนะสายส่งที่อยู่ในโซน3เป็นไงครับเบรเกอร์หัวท้ายจะตัดถูกไหมครับเบรเกอร์หัวท้ายจะตัดดังนั้นการกำหนดโซนก็เป็นการกำหนดว่า ถ้ารัดวงจรในโซนเนี่ยตัวไหนจะตัดวงจรบ้างนะครับดังนั้นการกำหนดโซนเนี่ยควรที่จะ ให้ครอบคลุมนะครับ การที่จะยืนยันว่าครอบคลุมเนี่ยโซน แต่ละโซนมันจะเหลื่อมกันนิดๆ อย่างเงี้ยนะครับ มันจะเหลื่อมกันเข้ามานะครับ แต่มันจะไม่เหลื่อมกันเยอะนะครับ เราจะไม่กำหนดโซนให้ครอบไปยาวๆ เพราะว่าอะไรครับ มันจะทริปเป็นวงกว้างใช่ไหมถ้าโซนก็กำหนดไปไกลนะครับ มันก็ทริปเป็นวงกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับ จากรูปก็เป็นแสดงตัวอย่างการกำหนดโซนนะครับ ตามนี้นะครับ เบเกอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นจุด จุดหลักยึดในการกำหนดโซนได้เห็นไหมครับ เราจะครอบเบเกอร์นะโซน4เราก็จะครอบเบเกอร์ โซน 5 เราจะครอบเบเกอร์ เห็นไหมครับ เพราะมันสามารถตัดตัดวงจรได้ในหัวท้าย การแบ่งโซนนะครับจะมีเบเกอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการกำหนดขอบเขตนะครับ เห็นไหมครับ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการแบ่งโซนนะครับก็คือแต่ละโซนจะต้องมีการเหลื่อมกันโอเวอร์แลป แต่การโอเวอร์แลปนี้จะเหลื่อมกันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเท่าที่จะทำได้ท่านถ้าเหลื่อมกันเยอะๆนะครับ มันจะมีโอกาสที่มันจะทริปพร้อมกัน2 โซนได้ใช่ไหมทริปพร้อมกัน2 โซนนั้นการเหลื่อมกันเนี่ยจะต้องไปเรียนเล็กที่สุดต้องเหลื่อมแต่เหลื่อมให้น้อยที่สุดนะครับฉะนั้นการกำหนดการกำหนดโซนแบบนี้จะใช้ CT นะครับต่อในลักษณะแบบนี้ได้นะครับ อย่างเช่น ที่จุดที่กำหนดระหว่างโซน1โซน2นะครับเราจะมี CT นะครับสำหรับโซน2 กับ CT สำหรับโซนหนึ่งนะครับ ในการวัดสัญญาณอย่างนี้ได้นะครับหรือจะเป็นรูปทางขวามือก็ได้นะครับ ก็คือไม่ได้ครอบเบเกอร์ไว้นะครับแต่ก็ยังเหลื่อมกันได้นะครับ ยกตัวอย่างนะครับ ระบบไฟฟ้ากำลังดังรูปนี้นะครับ เราระบุเรากำหนดโซนได้ตามเนี้ยนะครับหนึ่งสองบัตหนึ่งแล้วก็มีโหนดที่สองแล้วก็มีบัตสามมีบัตสี่นะครับ สายส่ง 1 3 เนี่ยแท็บออกมาที่จุด 2 นะครับ ตรงนี้มันเหมือนการการแท็บออกมาระหว่างกลางสายส่งเนี่ยซึ่งอาจจะทำแบบลักษณะชั่วคราว temporary นะครับในบางครั้งนะครับงั้นการกำหนดลักษณะนี้จะเห็นว่าโซนเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องครอบครอบคลุมนะครับ ก็ต้องครอบคลุมเซอร์กิตเบรกเกอร์ดูโซนงั้นเราดูโซน 3 เห็นไหมครับ โซน 3 เนี่ยงั้นถ้าเกิด fall เนี่ยในในในพื้นที่นะครับ ของสายส่งเนี่ยหนึ่งสามสองสี่เนี่ยนะครับหรือหม้อแปลงที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับ เราจะต้องตัดเบเกอร์สามตัวใช่ไหมเห็นไหมครับต้องตัดเบเกอร์สามตัวคือ B สองหนึ่งเอ้ยีหนึ่งสองบีหนึ่งสองบีสามสองแล้วก็ B สี่สองเห็นไหมครับการดีไซน์แบบนี้เราจะต้องยอมที่จะเกิดการทริปพื้นที่ที่กว้างกว่านะครับและการเหลื่อมกันเห็นไหมครับผลของการเหลื่อมกันอย่างเช่นโซน 3 กับโซน4 ที่มันเหลื่อมกัน ถ้าเกิดฟอลที่ตำแหน่ง y ซึ่งมันอยู่ในโซน 3 กับ 4 ตำแหน่ง y เนี่ยอยู่ในโซนทั้ง 3 และ 4 เนี่ย ถามว่าเบเกอร์ตัวไหนควรทริปบ้าง ตามหลักเราเห็นด้วยสายตาเนี่ย เราเห็นเลยว่า b 3 2กับ b 3ทริปเนี่ยพอละนึกภาพแบบไหมเบเกอร์ b 3 2กับ b b 3ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยทริปแล้วก็เราก็เคลียร์โฟลตำแหน่ง y ได้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรากำหนดโซนแบบนี้นะครับ ไว้แล้วไอตัวอุปกรณ์วัดอุปกรณ์ป้องกันมันมองเห็นน่ะนั้นพอฟอลที่ตำแหน่ง y ปั๊บเป็นไงครับ อยู่ในโซน3เพราะอยู่ในโซน3เนี่ยเบรกเกอร์ทุกตัวในโซน3ทริปหมดเลยโอเคไหมครับเบรกเกอร์ทุกตัวในโซน3ทริปหมดเลย แถมมันยังอยู่ในโซน4ด้วย มันอยู่ในกรอบสีแดงด้วยใช่ไหมมันยังอยู่ในโซน4เพราะมันอยู่ในโซน4เบรกเกอร์ทุกตัวในโซน4ทริปหมดเลยนะครับนั้นถ้าเราเหลื่อมกันมากเกินไปจะเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้น แต่มันต้องเหลื่อมถ้าถ้าไม่เหลื่อมเป็นไง ถ้าไม่เหลื่อมกันมันจะมีบางส่วนของระบบที่ไม่ได้รับการป้องกันเลย ใช่ไหมคือฟลตรงนั้นจะไม่มีตัวไหนมองเห็นเลยนะครับนั้นก็ต้องกำหนดลักษณะนี้นะครับนี่มาลองดูในกรณีนะครับ กรณีนี้ถ้ารัดวงจรที่จุด x ก็ทริป3 ตัวเห็นไหมครับ b 1 2 b 3 2แล้วก็ b 4 2นะครับ แต่ถ้ารัดวงจรที่จุด y เป็นไงครับโซน3 กับโซน4ทริปทั้งคู่นะครับมันก็จะทริปออกมานั่นคือกรณีที่ยกเป็นตัวอย่างนะครับ มาลองดูสมมุติว่าที่จุด 2 นะครับ เปลี่ยนเป็นสับสเตชันที่จุด 2 คือจุดนี้ จุดนี้นะครับหนวด2 ตรงนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นใส่เป็นเซอร์กิตเบเกอร์ซะนะครับแล้วมันจะมีเซอร์กิตเบเกอร์เพิ่มขึ้น 3 ตัว เห็นไหมครับ ที่จุดนี้แทนที่จะเป็นโหนดเฉยๆ มี B21 B23 B24 เพิ่มเข้ามางั้นการลัดวงจรที่จุด x เดิมเป็นไงครับ เรากำหนดโซนใหม่นะครับ ตัวนี้กลายเป็นโซน6การลัดวงจรที่จุด x เดิมก็มีแค่ B12 กับ B21 ทริปพอแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับ มันก็จะทริปในพื้นที่ที่เล็กลง ตัดส่วนที่เล็กที่สุดของระบบออกไปนะครับอันนี้คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของระบบป้องกันนะเวลาทริปเนี่ยทริปเท่าที่จำเป็นด้วยถูกไหมครับทริปเท่าที่จำเป็นถ้าเกิดซอที่จุดวายอ่ะจุดวายเดิมเป็นไงครับมันก็จะอยู่ใน2โซนเหมือนเดิมนะครับมันอยู่ในจุดเหลื่อมกันก็อยู่ในโซน7 กับโซน4 แต่มันก็ยังทริปพื้นที่เล็กลงอยู่ดีใช่ไหมครับ มันก็จะทริป b สองสาม b สามสองแล้วก็ b สามเห็นไหม b สองสาม b สามสองแล้วก็ b สามนะครับส่วนกรณีจุด x ก็จะทริปแค่ b สองหนึ่งกับ b ไอ้ b หนึ่งสองกับ b สองหนึ่งเห็นไหมครับงั้นแบบนี้เป็นไงครับ ดีกว่าไหมดีกว่าแต่เราต้องมีสกิตเบเกอร์เพิ่มใช่ไหมต้องก่อสร้างต้องมีการลงทุนนะครับ เพิ่มที่โหนด 2 อย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของรีเลย์ ประเภทแล้วก็หลักการทำงานของรีเลย์นะครับหน้าที่ของรีเลย์ก็คือระบุว่าเกิดผิดปกติขึ้นหรือไม่ นะครับ นั่นคือรีเลย์ต้องแยกความแตกต่างระหว่างสภาวะปกตินะครับกับสภาวะที่เกิดความผิดปกตินะครับสภาวะเขาเรียกว่าสภาวะการทำงานปกตินะครับ หรือฟอลเกิดฟอลเหมือนกัน แต่ฟอลอยู่นอกขอบเขตที่มันจะดูแล นะครับฟอลอยู่นอกเขตกับสภาวะที่ผิดปกตินะครับ ตัวรีเลย์ก็มีการใช้งานมานานมากนะครับ พอสมควรนะครับ เอาไว้ใช้ในการป้องกันเนี่ยนะครับ แบ่งออกเป็นรีเลย์แบบเหนี่ยวนำแม่เหล็ก อิเล็กโทรแมชชีนิคอลรีเลย์นะครับ รีเลย์เหนี่ยวนำรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์โซลิดสเต t รีเลย์นะครับ แล้วก็รีเลย์ที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์หรือเป็นคอมพิวเตอร์เบสรีเลย์นะ เป็นคอมพิวเตอร์เบสรีเลย์ อันนี้คือหน้าตาตัวอย่างนะครับรีเลย์จะอยู่ในห้องคอนโทรลรูมไหมครับอย่างที่ผมชี้ตรงนี้อาจจะเป็นรีเลย์นะครับไว้ป้องกันนะครับ เพื่อที่อะไรครับ เวลาคนเข้าไปทำงานเป็นไงครับรีเลย์รับสัญญาณจาก CT ใช่ไหมเหลือไม่กี่แอมถูกไหมแรงดันรับจาก PT ใช่ไหมแรงดันก็ลดลงไม่ต้องไปทำงานกับแรงดันเป็นกิโลโวลต์ถูกไหมถูกไหมเป็นกิโลโวลต์ก็คงเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมนะแต่วันนี้สัญญาณที่มันส่งเข้ามามันจากสวิตช์หยาดส่งเข้ามามัน เหลือไม่กี่แอมใช่ไหมครับงั้นคนก็เข้าไปเซตอัพรีเลย์เราสามารถทำรีเลย์ได้ขนาดเล็กพอขนาดเล็กเป็นไงครับ หน้าสัมผัสเบาแม่นยำถูกไหมอยากได้กราฟทำงานอย่างเงี้ยเอาเวลาเพราะเวลามันคุยกันเป็นหลักอะไรครับ คุยไปแล้วเป็นศูนย์จุดวินาทีใช่ไหมถูกไหมครับมันจะทำงานให้แม่นอย่างนั้นสัมผัสทำงานแม่นยำอย่างนั้นอ่ะ เราจะไปเอาหน้าสัมผัสเบลเลอร์อะไรไงสับปึ้งมันคงคอนโทรลเวลาได้ไม่แม่นยำนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภัยไหมครับ เข้าไปเทสเข้าไปทดสอบนะครับเข้าไปวัดสัญญาณได้นะครับ ตู้นี้ก็สั่งตัวนี้นะครับสับสวิตปิดสวิตใช่ไหมครับส่งสัญญาณออกไปที่สวิตเกียร์ข้างนอกอยู่ข้างนอกใช่ไหมสกิตเบรกเกอร์ก็อยู่ข้างนอกนะครับรับสัญญาณจากข้างนอกเข้ามานะครับอันนี้เขาว่าสกีมในตู้ให้คนคอนโทรลได้เข้าใจ อย่างนี้เป็นการจัดบัตรแบบไหนครับ ถ้าผมเดาว่าไอ้ตัวใหญ่ๆตัวเนี้ย ใหญ่ ๆ ตัวนี้เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเปล่านะครับ และไอ้กลม ๆ เล็กๆ หัวท้ายเป็น disconnect switch ใช่ไหมแล้วก็มี disconnect switch อีกตัวหนึ่งนะครับ ไปที่อีกบัสหนึ่ง อันนี้จะมีบัสอยู่ 2 บัสใช่ไหม แต่เขาเขียนเป็นเส้นเดียวนะบัสมี 3เฟสนี้ก็มองเขาเอ๊ะน่าจะนะครับ เป็น main and transfer ใช่ไหม main and transfer มองออกไหม ใช่ไหมครับ มันก็อาจจะมีทายเบรกเกอร์สักตัวหนึ่งอาจจะไม่แสดงในรูปนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพรารูปเข้ามา ดูรีเลย์ทีละประเภทนะครับรีเลย์เหนี่ยวนำใช้หลักการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กนะครับ เป็นเหมือนกับที่เราเรียนในวิชาแมชชีน ตัวแรกที่เราเรียนแมชชีนเป็นไงครับ ถ้ายังจำได้รีลักแตนฝักอาจารย์วิชิตหรืออาจารย์วิชากรรุ่นนี้อาจารย์อะไรอาจารย์วิชิตอาจารย์วิชากรใช่ไหมบางคนเรียนกับอาจารย์วิชิตบางคนอาจารย์วิชากรใช่ไหมรีักแตนฝักเป็นไงครับเอาลวดไปพันๆมันจะมีรูปแกนสับใช่ไหมพอจ่ายไฟแล้วเป็นไงครับ เกิดแรงกระทำถูกไหมนั่นแหละครับ นั่นคือหลักการนี้เลยนะครับนั้นรีเลออกแบบนะครับ เราออกแบบให้มันเป็นแบบเหนี่ยวนำหมุนก็ได้ เหมือนมอเตอร์ใช่ไหมหมุนเป็นจานหมุนเหมือนอะไรมิเตอร์ไฟที่อยู่หน้าบ้านอ่ะนะครับนำนองเดียวกันนะครับใช้หลักการเหนี่ยวนำหรือเป็นแบบแกนเคลื่อนที่นะครับ เป็นรีเลย์เป็นพันเจอร์ไทเขาเรียกพันเจอร์ไทกับอินดักชันไทนะครับพันเจอร์ไทเป็นแกนเคลื่อนที่ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างทางขวามือ เราจ่ายไฟเข้าไปในขดลวด ขดลวดพันนะครับ แล้วทางนี้คือพันพันเข้าไปในในในกระดาษแล้วก็พันออกมาใช่ไหมพันรอบมองออกใช่ไหมสัญลักษณ์ของการพันขดลวดนะครับ พันอย่างเงี้ยใช่ไหมพันนะครับนี่ก็จะเป็นแกนเคลื่อนที่ ถ้าเกิดมีไฟในขดลวดนี้มากพอ เอาชนะแรงของสปริง งั้นเราเซตได้จะให้รีเลย์ทำงานที่กี่แอมสปริงแข็งสปริงอ่อนเห็นไหมครับ มันก็จะมีกลไกในการเซต เทียบออกมาเป็นกระแสว่ากี่แอมเห็นไหมฮะ สปริงตรงนี้ก็เซตกระแสเขาเรียกว่ากระแสพิกอัพเคอร์เรนต์งั้นถ้าเกิดแรงที่เกิดจากการเหนี่ยวนำดึงแกนดึงแกนเนี้ยมากเอาชนะสปริงที่เราเซตไว้ มันก็จะดึงแกนนี้ให้เคลื่อนที่แล้วเป็นไงครับ หน้าสัมผัสแตะใช่ไหมหน้าสัมผัสแตะกันนั่นคือสัญญาณทริปส่งออกไปนะครับ นี่คืออภาพของหลักการนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกนะครับอื่นๆด้วยนะครับมันอาจจะมีหน้าสัมผัสมากกว่าหนึ่ง หรือมันอาจจะมีการตั้ง ปรับตั้งมีมีชุดที่ใช้ปรับตั้งต่างๆ อีกพอสมควรนะครับ แบบนี้คือพันเจอไทยนะครับหลักการทำงานในสภาวะปกติถ้ากระแสถ้าไม่มีกระแสไหลผ่านขดลวด หรือมีไม่มากพอเป็นไงครับสปริงก็ดึงไว้ใช่ไหมนั่นคือไม่เกิดฟอลนะครับ แต่ถ้าสัญญาณจาก CT ส่งมาแล้วมันมากพอนะครับเป็นแรงมีแรงกระทำเป็น F แกนเหล็กจะมีแรงกระทำเป็น F สปริงนะครับทำให้หน้าสัมผัสเนี่ยจะทำให้หน้าสัมผัสที่ส่งสัญญาณทริปเนี่ยไม่แตะกันนะครับแต่เมื่อเกิดกระแสไหลมากพอนะครับสมมติมีแรง F FM มากกว่า FS หน้าสัมผัสจะเคลื่อนที่ไปแตะนะครับนี่ผมเขียนรูปให้ดูนิดหนึ่ง มันจะมีตัวกระแสตัวหนึ่งนะครับ ที่เราจะใช้ในบทที่ 4 ด้วยนะครับ คือกระแสที่เรียกว่า pick up current นะกระแส pick up นั้นถ้าเกิดว่ามีกระแสนะครับเข้ามา แรงที่แรงที่เกิดเหนี่ยวนำตรงนี้ F M นะครับแมกเนติกนะครับ แรงที่สปริงดึงเป็น F S ใช่ไหมงั้นถ้าเกิดกระแสมากพอนะครับ มันก็จะดึงแกนให้เคลื่อนที่ หน้าสัมผัสก็จะแตะนั้น กระแสเริ่มต้นนะครับ กระแสที่เริ่มนะครับทำให้แกนขยับ เราเรียกว่ากระแส pick up current นะครับ pick up current นั้นกระแสเริ่มต้นปั๊บที่ทำให้แรงตัวนี้มากกว่าตัวนี้แล้ว แรง Fm มากกว่า Fs และกระแสเริ่มต้นที่จ่ายเข้าไป แล้วทำให้แกนนี้เริ่มขยับ เราเรียกว่ากระแส pick up current กระแสเริ่มต้นทำงานนั้นรีเลย์เราจะเป็นคนเซตเลยว่ากระแสเริ่มต้นทำงานของรีเลย์เนี่ยเป็นเท่าไหร่ แล้วเราหยิบรีเลย์มาเนี่ยเราเซตว่า pick up current 5 แอมป์ 6 แอมป์ 10 แอมป์ นี่คือสิ่งที่เราเซตรีเลย์กี่แอมป์ใช่ไหม เบื้องหลังมันคืออะไรครับเบื้องหลังมันว่าเราปักหมุดเข้าไปว่าเราจะเอาสปริงที่แข็งหรืออ่อนโอเคไหมครับ เป็นการปักหมุดเข้าไปนั่นเองนะ ในทางกลกลไกของมันใช่ไหม แต่หน้าปักมันอาจจะเขียนบอกเราว่า 6 แอมป์ 6 แอมป์หมายความว่าเขาดีไซน์มาแล้วแหละว่าปักหมุดที่ตรงนี้หรือแท็บเข้าไป กดแท็บตรงนี้ไว้เนี่ย เราจะได้กระแส 6 แอมป์เราเริ่มทำงานนึกภาพออกใช่ไหม นะครับ นี่คือกระแส พิกอัพเคอร์เรนต์นะครับรีเลย์แต่ละตัวจะมีพิกอัพเคอร์เรนต์ค่าหนึ่งแล้วก็จะมีค่าที่เราเรียกว่า drop out current drop out current ก็หมายความว่าพอมันทำงานไปแล้ว กระแสต้องลดลงมาถึงค่าค่าไหน หน้าสัมผัสถึงจะจาก เช่นเราเซตไว้ที่ 6 5แอมไม่ทำงาน5แอมรีเลย์ไม่ทำงานให้ทำงาน6แอม6แอมนะ ให้ทำงาน6แอมพอ6แอมมันเคลื่อนที่ไปสั่งทำงานออกมาปั๊บสั่งตัดวงจรเรียบร้อย กระแสลดลงจากพอพอกระแสมันลดลงจาก6แอมป์ดีเลย์นี้ยังก็ยังยังต่ออยู่ อาจจะลดลงมาจนถึง5แอมป์มันถึงค่อยจากออกจากกันนึกภาพไหมครับ คือตอน5แอมป์มันไม่ทำก็จริง แต่ถ้ามันทำไปแล้วเนี่ย ตอน5แอมป์มันอาจจะยังไม่อันมันอาจจะยังไม่จากจากออกจากกัน เขาเรียกว่า drop out current นะครับ ถ้าเรามีโอกาสทำงาน test relay มีคนหนึ่งเมื่อกี้มาคุยบอกต้องเทสรีเลย์เทสรีเลย์นะบอกว่า เราเช็คค่าพิกอัพเคอร์เลนเช็คพิกอัพเคอร์เลนใช่ไง เอาไฟจ่ายมันเลยนะครับ แต่ว่าใช้เทสเตอร์นะ ไม่ใช่ไปเอาไฟจากที่ไหนมาจ่ายนะ มันมีรีเลย์เทสเตอร์จ่ายเข้าไปแล้วจับเวลา พอเท่านี้มันพิกอัพจริงไหมเราก็เขียนในรีพอร์ตเท่านี้มัน drop out จริงไหมเราก็เขียนในรีพอร์ตนะครับ ส่วนใหญ่กระแส drop out เนี่ยจะต้องต่ำกว่ากระแสพิกอัพนะครับผมนึกภาพนะครับ ถ้ารีเลย์ทำงานไปแล้วเนี่ย พอรีเลย์ทำงานไปแล้ว สมมุติว่ากระแสเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาสมมุติว่าตรงนี้ 5 แอมป์แล้วกัน เราเซตไว้ที่ 6 แอมป์เพิ่มจนถึง 6 แอมป์กระแสพิกอัพรีเลย์เลื่อนมาทำงานทำงานเนี่ยตรงนี้ดูดติดกันเลย ตรงที่แอร์แกปแอร์แกปฝลักตรงนี้ต่อกันเเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ากระแสลดลงลดลงลดลงเนี่ย รีเลย์ยังต่อกันอยู่นะครับถึงแม้ว่า 6 แอมป์เนี่ยมันจะถึงจะเริ่มขยับ 6 แอมป์มันเริ่มขยับ แต่เมื่อไหร่มันคอนมันหน้าสัมผัสมันแตะไปแล้วเนี่ยมันจะต้องลดลงมากพอนะครับ มันจะต้องลดลงมาจนถึงตรงนี้ มันเป็นกระแส drop out นะครับกระแส drop out รีเลย์ถึงจะเริ่มจากออกจากกัน 5.5มันยังไม่จากออกจากกันเลยทั้งที่ถ้าเป็นขาขึ้น 5.5 มันยังไม่ทำงานนึกภาพออกใช่ไหม 5.5 ยังไม่ทำงานนะ แต่ถ้ามันทำงานไปแล้ว 5.5มันยังไม่ยอมจากออกจากกัน ถูกไหม มันไม่ใช่ว่าจะ6แอมให้มันตอกแตกตอกแตกมันไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้น ถูกไหมครับ ไม่งั้นรีเลย์ไม่เป็นไงครับ มันจะเหมือนรีเลย์รถยนต์เป็นไง รัวเลยใช่ไหม ไอช่วงกระแสถ้าเกิดกระแสมันอยู่แถวนี้พอดีอ่ะ ใช่ไหม ไม่ใช่นะครับ แล้วมันจะมีพิกอัพกับดรอปเอานะครับ เพราะอะไรครับ เวลาที่มันทำงานไปแล้วเห็นไหมแอร์แก็บฝลักมันบีบลง พอมันแตะโดนกันปั๊บแรงที่กระแสเดียวกัน จะได้แรงมากกว่า ที่กระแสเดียวกันจะได้แรงมากกว่า ถ้าแอร์แกบมันแคบกว่านะครับ เอาแม่เหล็กไป จอเหล็กระยะห่างๆไม่เป็นไร ถ้าดูดแนบไปเลยเป็นไงครับ ออกแรงแกะยากกว่าเดิมใช่ไหมถูกไหมครับนั่นมันแตะกันไปแล้วอะถูกไหมครับ มันดูดติดกันไปแล้วอะนะครับกับที่มันยังไม่แตะ ออกแรงคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกัน นั้นกระแสสูงสุดที่ทำให้แกนเคลื่อนที่เราเรียกว่ากระแสพิกอัพนะครับพิกอัพคือเลนส์เนี่ยบทที่ 4 ใช้อีกเยอะเลยนะครับพิกอัพคืออะไรเอามาเซตละเดี๋ยวเราจะมาเซตติ้งรีเลย์เซตที่กระแสพิกอัพกับไทม์ดีเลย์มีกระแสพิกอัพกับไทม์ดีเลย์นะครับบทที่4เนี่ยเซตถ้าเราไปทำงานเจอตู้อุปกรณ์รีเลย์โปรเทคชันนะครับ กระแสพิกอัพตัวนี้ก็จะมีผลเลยนะครับ ว่าจะเซตไว้ที่เท่าไหร่นะครับเซตไว้ที่เท่าไหร่ นะครับนั้นกระแสต้องลดลงจนถึงกระแสที่เรียกว่า drop out ID นะครับ แกนถึงจะเริ่มเคลื่อนที่กลับนะครับ IP จะมากกว่า ID เห็นไหมครับ I pick up จะมากกว่า I drop out นะครับ โดยหลักการแล้วนะครับ เป็นอย่างนั้น มาดูดีเลยแบบเหนี่ยวนำหนุนบ้างนะครับ เมื่อกี้พันเจอร์ไทส่วนใหญ่มันจะเป็นอินเซลเนียสนะครับพันเจอร์ไทเนี่ยคือเซตไม่ค่อยออกแบบเป็นดีเลย์ไทม์คือถ้ามีกระแสถึงจุดที่มันทำงานมันก็ทันทีเลยใช่ไหม นะครับเพราะมันเป็นแกนเคลื่อนที่อ่ะนะถ้าเป็นแบบอินดักชันนั่นคือมันใช้การหมุนเนาะมันค่อยๆหมุนมานั้นก็จะเซตให้มันดีเลย์ไทม์ได้นะครับอาจจะเป็นแบบอินดักชันดิสอินดักชันดิสไทป์กับอินดักชันคัพรีเลย์นะครับก็ใช้กดลวดนะครับสร้างแรงบิดนะครับทำงานดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นแบบหน้าตาเหมือนอะไรครับ เหมือนมิเตอร์วัดพลังงานใช่ไหมหน้าบ้านอ่ะใช่ไหม หมุนไปเรื่อยนะครับแต่มันไม่มีตัวเลขนะมันก็สั่งหมุนนะครับคือสั่งซ้ายมือนะครับนั้นหลักการทำงานนะครับ ใช้กระแสไฟผ่านกดลวดมันก็จะไปสร้างแรงบิดบนจานนะครับ สร้างแรงบิดที่จานนะครับ ถ้าเกิดแรงบิด เอาชนะแรงสปริงเกิดกระแสที่จ่ายให้กับกดลวดนะครับนะฮะดีไซน์ให้มันเกิดมุมของแรงบิด เกิดทอร์กบิดเอาชนะแรงสปริง ได้เป็นไงครับ หน้าสัมผัสก็จะเคลื่อนมา แตะกันถูกไหมครับ หน้าสัมผัสจะเคลื่อนมาแตะกันเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันทำงานที่กระแสเยอะๆ เป็นไงครับ แล้วก็ปักหมุดไปที่ตำแหน่งที่มันทำให้สปริงเป็นไง แข็งหน่อยใช่ไหมนะครับ เรียกว่าแท็บเซตติ้งแท็บเซตติ้งหรือเป็นปลั๊กเซตติ้งนะครับ แล้วก็ปรับไปนะครับทางแมชานิกเราอยากให้มันหน่วงเวลานานๆ แล้วค่อยทริปเราทำไงครับ เราก็เอาระยะเอาหน้าสัมผัสเนี่ย เลื่อนมันให้ห่างจากกัน ตำแหน่งเริ่มต้นให้มันห่างๆใช่ไหมใช่ไหมครับ อันนี้ตรงไปตรงมาใช่ไหมหน้าสัมผัสก็จะห่างๆกัน แล้วก็ปรับหน้าสัมผัสให้ห่างจากกันนะครับโดยปกติเขาจะทำหน้าปัดออกมาหน้าสัมว่าหน้าสัมผัสมันห่างกันมากไหนก็ออกมาทางฝั่งคนใช่ไหมฝั่งผู้ใช้ก็จะเห็นเป็นหน้าปัดปรับค่าหน่วงเวลาบางครั้งก็เรียกว่า time dial setting เป็นหน้าปัดเวลาใช่ไหมเราก็เห็นว่าเป็น time dial setting เราปรับที่ตรงนี้แหละแต่เครื่องหลังมันคืออะไรครับ ปรับ การทำงานว่านานๆ แล้วค่อยทริปนะใช่ไหมช้าหรือเร็วถึงจะทริปนะครับ แล้วก็ปรับการหน่วงเวลา เราจะปรับ 2 อย่างเห็นไหมครับรีเลย์เวลาเราเซตรีเลย์เนี่ยหลักๆมี 2 ค่านะครับแต่เราต้องเข้าใจสมการกราฟการทำงานของรีเลย์นะครับเรื่องรีเลย์นี่สนุกมากเลยนะครับ เพราะกราฟมันตายตัวตามสแตนดาร์ดแล้วเวลาเราเซตนี่มัน ถึงบทที่4นี่มันมากมองตรงนะครับแล้วเดี๋ยวทำชีตคำนวณทำแผ่นคำนวณอะไรกันนะ ออกแบบตามใจชอบนะนะ สนุกนะครับ ทีนี้ตัวหน้าปัดเนี่ย หรือบางครั้งเราก็ time multiplier setting นั้นเราปรับ 2 ค่าหลักๆเลยนะครับ กระแส เอามากน้อย ต้องการให้หน่วงเวลานานไม่นานเห็นไหมครับ เซตอยู่ 2 ตัวหลักๆ แต่ว่าเบื้องหลังมันมีอะไรอีกพอสมควรนะ เราต้องเข้าใจว่า รีเลย์นี้ทำงานตามกราฟไหนถึงจะปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับ อันนี้เป็นแบบแกนเป็นแบบถ้วยหมุนนะครับมีแกนอยู่กับที่แล้วก็ถ้วยหมุนนะครับ หลักการทำงานคล้าย ๆกันนะครับรีเลย์นี้เราออกแบบให้รับสัญญาณแรงดันได้ด้วยนะแรงดันเยอะๆค่อยทำงานอะไรเงี้ยมันก็ทำงานเป็นโวลเตจรีเลย์ก็ได้ เป็นเคอร์เรนต์รีเลย์ก็ได้นะครับ เป็นโอเวอร์โวลเตจอันเดอร์โวลเตจแล้วแต่เรานะครับ มีทั้งมีทั้งแรงดันและกระแสทำงานร่วมกันก็ได้ เราเรียกว่าอิมพีแดนซ์รีเลย์นะครับเป็นดิสแทนซ์รีเลย์อันนี้อยู่ในบทที่ 5 นะครับบทที่ 5 เนี่ย หลังจากเราเซตรีเลย์โอเวอร์เคอร์เรนต์เรียบร้อยนะครับ ผมจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์เนี่ย บางครั้งมันไม่พอในการป้องกันได้ครอบคุม จะต้องมีรีเลย์ที่เรียกว่าดิสแตนต์รีเลย์นะครับ หรืออิมพีแดนต์รีเลย์เข้ามานะครับ ในกรณีป้องกันสายส่งที่เป็นโครงข่ายซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีรีเลย์หลายๆแบบมีดิสแตนต์รีเลย์มีไพลอตรีเลย์มีเทอร์โมมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหม บางทีบางอย่างมันก็ทำงานซ้อนๆกันนั่นแหละนะครับ เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับป้องกันให้มันครอบคลุมไว้ก่อน เพราะว่าถ้าเสียหายแล้วมันมันมันไม่คุ้มเลยนะใช่ไหมที่จะละเลยในบางบางประเด็นนะครับที่เราพอลงทุนได้นะครับรีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้พูดถึงเหนี่ยวนำใช่ไหมเหนี่ยวนำไปแล้วก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์กับแบบไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแบบไมโครโปรเซสเซอร์ดูแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน จาก รีเลย์เนี่ยเงื่อนไขการทำงานเนี่ยในยุคแรก ๆก็เป็นแมชชีนิคอลแบบเมื่อกี้แหละนะครับนี่พอเงื่อนไขการทำงานมันคืออะไรครับ กระแสกับเวลาถูกไหมรับกระแสมาประมวลผลสั่งทริปใช่ไหมนั้นเขาพยายามที่จะใช้ความสะดวก ใช้ความสะดวกคือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถามว่าปัจจุบันอิเล็กทรอนิกส์กับแมชชีนิคอันไหนถูกกว่ากัน ราคาอ่ะอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมครับอิเล็กทรอนิกส์ถูกกว่านะครับ เราเดินไป คลองถมบ้านหม้อเป็นไงครับโอ้ถูกมากเลยใช่ไหมราคานะของนี่แบบทำขึ้นมาได้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ราคาก็จะลดลง เบากว่าใช่ไหมเบาแล้วแม่นนะครับ บอกเท่านี้แอมก็เท่านี้แอมถูกไหมครับถ้าใช้กลไกเป็นไงครับอาจจะเออร์เลอร์หน่อยใช่ไหมมีเออร์เลอร์บ้างนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็ความแต่อันไหนชัวร์ครับไอเนี้ยเห็นชัดๆหมุนไปปักชัวร์เลยแต่อิเล็กทรอนิกส์เป็นไงครับโอกาสลวนลวนได้มากกว่าไหม เจอความชื้น เจอความร้อนมันก็ลวนได้ ต้องมี power supply ถูกไหมครับเห็นไหมครับ แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับนั้นรีเลย์มันก็เลยมีค่อนข้างจะหลากหลายให้เลือกใช้อยู่นะครับนั้นจากคุณสมบัติการทำงานรีเลย์ที่มีนะครับ ต้องการความแม่นยำนะครับก็เลยมีการพัฒนารีเลย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็น solid state นะครับใช้เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับ รีเลย์นี้ก็ทำงานสัญญาณไฟฟ้าก็ขนาดเล็กลงนะครับบอบบางกว่านะ ฟึบเดียวมันก็อาจจะเสียแล้วถูกไหมครับ ทนต่อแรงดันกระแสเกินได้ไม่มากนะครับ สภาพอากาศที่เขาอยู่ก็ต้องระวังความร้อนความชื้นใช่ไหมด้วยนะครับ ต้องมี power supply ใช่ไหม การทำงานของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมรีเลย์แบบแมชชนิกอาจจะคุยกันที่หลัก5แอมป์10แอมป์20แอมป์ถูกไหมได้ ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เจอ5แอมป์เข้าไปเป็นไงครับคง ลำบากอยู่นะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความบอบบางมากกว่านะครับ แล้วก็มีเรื่องความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่านะครับ ราคาถูกกว่า ยืดหยุ่นกว่า อาจจะเซตอัพได้หลากหลายกว่านะครับ เนื้อที่ตั้งที่ติดตั้งก็เล็กๆกว่านะครับอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์นะครับ มาดูหลักการทำงานนะครับผมก็จะพูดหลักการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์สมมติกรณีที่เราอยากวัดกระแสเกิน เอาให้รู้หลัก เราอยากวัดกระแสเกินนะครับ เราก็รับสัญญาณมา ถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีแมชชีนิกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนๆ เป็นโซลิดสเตทเรารับสัญญาณจาก CT มาใช่ไหมตรงนี้สัญญาณมาใช่ไหมสัญญาณมากระแสเรามีสัญญาณกระแสเนี่ย เรานึกภาพถึงอะไรครับถึงออสซิลโลสโคปตอนทำแลบวงจรออสซิลโลสโคปเก่งมากแต่วัดกระแสไม่ได้ใช่ไหม วัดกระแสได้ไหมวัดได้แต่สัญญาณแรงดันถูกไหมนะครับวัดได้แต่สัญญาณแรงดันนะครับนึกนึกภาพออกใช่ไหมตอนที่เราทำแ l บเราจะวัดกระแสเราทำไงครับ เราเอา R ตัวหนึ่งไปชั้นไว้ใช่ไหมให้ไหลผ่าน R แล้วเราวัดโวลต์ค่อม R โวลต์ตัวนี้จะสะท้อนกระแสที่ไหลผ่าน R เรียกไหมทำชั้นโอห์มจำได้ไหมครับ เราทำชั้นโอห์มเห็นไหมครับ ทุกทุกอย่างที่เรียนมาตั้งแต่ปีแรกนะครับ เดี๋ยวผมจะมีโอกาสผมจะเท้าความให้หมดเลยนะจึงว่าไม่มีประโยชน์หรอกนะแมชชีนเซอร์กิตไรหลับหลบตัวนู้นนะบางคนนึกว่าไม่มีประโยชน์หรอกนะเดี๋ยวผมจะพาเท้าความไปด้วยถ้ามีโอกาส นะ เราก็ทำชั้นโอห์มใช่ไหมครับทำชั้นโอห์มนั้นตรงเนี้ยเราก็วัดแรงดันได้ เราได้แรงดันมาตรงนี้กระแสสลับถูกไหมรับจาก CT กี่แอมก็แล้วแต่ใช่ไหมห้าแอมสิบแอมมาตรงนี้สัญญาณกระแสสลับ เราได้แรงดันตรงนี้กระแสสลับ กระแสสลับตรงนี้ก็ผ่าน อันนี้อะไร full bit rectify full bit rectify rectify มาเราก็ได้เต็มคลื่นใช่ไหมได้ full bit rectify นะครับ rectify มาเรามาผ่าน amplify ตัวหนึ่งนะครับอาจจะขยายแรงดันตรงนี้แล้วแต่ออกแบบนะครับผ่าน R มันเป็นวงจรขยายกรองฟิลเตอร์มีเลียนใช่ไหมผ่านฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับกรองได้เราก็จะได้สัญญาณเรียบๆ เราจะได้ DC เรียบๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเห็นไหมครับหลักการถ้าเกิดจะทำ ขึ้นมาแบบแบบง่ายๆ แต่มันคงต้องการดีเทลในความแม่นยำมากกว่านี้แหละนะครับ เราจะได้ดีซเรียบๆ เอามาทำอะไรครับออฟแอมตัวนี้คอมเพลเตอร์คอมเพลเตอร์คือถ้าแรงดันมากกว่าแรงดันเรฟเฟอเรนซ์ถ้าแรงดันที่มันมา ถ้ามันเห็นแรงดันตรงนี้มาสูงกว่าแรงดันเรฟเฟอเรนซ์เป็นไงครับ ส่งสัญญาณใช่ไหมสัญญาณเราจะดีเลย์ไทม์ก็ได้ หรือไม่ดีเลย์ก็ได้ หรือจะเซตไทม์เมอร์ไว้เท่าไหร่ก็ได้นี่คือเราก็ใช้คอนเซปต์แบบนี้ได้ใช่ไหมก็ไปรีเลย์ได้แล้วใช่ไหม กระแสเยอะ ๆ เป็นไงครับ ถ้ากระแสตรงนี้เยอะ ก็จะมีสัญญาณสั่งทริปหลังจากหน่วงเวลาไปแล้วได้นะครับ ก็จะเป็น solid state relay นั่นเองนะครับ ลองดูผมให้เห็นภาพสัญญาณนิดนึงนะครับ ตรงนี้นะครับ สัญญาณกระแสเห็นไหมครับ สัญญาณกระแสตรงนี้คือปกติ ปกติพอ fall แล้วกลายเป็นรูปสูงเลย ใช่ไหม fall ที่เวลาเนี้ยตัวนี้คือเวลาที่ fall ที่ที่เกิด fall คือตรงตรงเนี้ย เอเคไหมครับตรงนี้เกิดฟอเปี้ยงนั้นสัญญาณกระแสเป็นรูปแบบนี้นะครับ V1 จะมองเห็นยังไงครับ V1 ก็คือถูกเล็กติฟายออกมานะครับถูกเ็กติฟายหมายเห็นว่า V1 เนี่ยก็คือเตสภาวะปกติมันก็เป็นสัญญาณฟูบิ b ธรรมดาพอฟอลมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับก็จะเป็นฟูบิ b ของฟอลของกระแสฟอลนะครับเป็นฟูบิ b ของกระแสฟอล l V1 เอามาผ่านฟิลเตอร์เป็น V2 มันก็จะเริ่มเรียบขึ้นใช่ไหม เห็นไหมครับ v1 มาผ่านฟิลเตอร์เป็น v2 ที่ตำแหน่ง v2 เป็นไงครับ มันก็จะเริ่มเรียบเรียบใช่ไหมฮะเรียบขึ้นนะครับ เอา v2 ไปผ่านคอมเพลเตอร์เทียบกับ v reference vr นั้น vr อยู่ที่นี่เส้นปละนะครับนั้น v2 เกิน vr เป็นไงครับ ที่ v2 เกิน vr มันก็จะเกิดสัญญาณ v0 ออกมานะครับ สัญญาณ v0 ออกมาหลังจากที่เราเซตไทม์เมอร์ไว้เป็นเวลา t ใช่ไหมพอเวลาผ่านไป t มันก็ค่อยสั่งออกมา นะครับก็จะเห็นว่าเงื่อนไขการทำงานเห็นไหมครับ กระแสเกินหน่วงเวลาเท่านี้เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทำได้ใช่ไหมครับ อันนี้เกิดคนที่เก่งๆอิเล็กทรอนิกส์เขาทำได้กว่านี้ใช่ไหมหลากหลายกว่านี้อันนี้เอาแค่หลักการคอนเซปต์คอนเซปต์เฉยๆนะครับ มาดูรีเลย์ที่ยอดนิยมในปัจจุบันอีกการหนึ่งก็คือรีเลย์ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์นะครับ หรือเขาเป็นคอมพิวเตอร์รีเลย์นั่นแหละนะครับเป็นไมโคร processor based relay นะครับจากหน้าที่ของ relay จากหน้าที่ของรีเลย์นะครับต้องมีการรับสัญญาณ Input นะครับมาประมวลผลตัดสินใจนะครับรีเลย์ในหัวข้อที่ผ่านมาเห็นไหมครับมันเหมือนคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ตัวหนึ่งใช่ไหมรับสัญญาณแบบนี้ต้องดวงเวลาเท่านี้แบบนี้ต้องเท่านี้แบบนี้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมเห็นว่ามันเหมือนมีกระบวนการมีลอจิกบางอย่างนะครับงั้นอพอเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับในยุคหลังๆ เราทำไมโครโปรเซสเซอร์นะครับ โมเซอร์ตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วใช่ไหมถูกไหมฮะ ราคามีให้เล่นเยอะแยะเลยนะ ทำเงื่อนไขอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับ เขาก็มาประยุกต์เป็นรีเลย์นะครับ เป็นรีเลย์นะครับคราวนี้เป็นดิจิตอลแล้ว สัญญาณไม่ใช่อนาล็อกนะ สองแบบแรกยังเป็นสัญญาณอนาล็อกอยู่ใช่ไหม ถึงจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็สัญญาณอนาล็อก แต่คราวนี้เป็นดิจิตอลนะครับนั้นเราต้องมี A to D อนาล็อก to ดิจิตอล ส่งเข้าไปให้รีเลย์มันรับรู้ ถูกไหมต้องมี A to D ต้องมีชุดอนาล็อก to ดิจิตอล ว่ากระแส5แอมป์เนี่ย ดิจิตอลมองเห็นโค้ดอะไรใช่ไหมจากโค้ดนี่ประมวลผลอย่างเงี้ย สั่งเอาพุทจะสั่งเอาพุทก็เป็นไงครับ ก็ต้องมีชุดที่เป็นเอาพุทนะครับ เหมือนของไมโครโปรเซสเซอร์ เหมือนเอาพุทของ PLC แบบนี้นะครับ สั่งออกมา นะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าตาทั่ว ๆ ไปนะครับ มีโปรเซสเซอร์ใช่ไหม เรารับสัญญาณเข้ามานะครับ ก็ต้องมีฟิลเตอร์ป้องกันแรงดันกระชากนะครับ มี A to D เห็นไหมครับ ชุด A to D ก็ต้องมีการแซมปิ้งใช่ไหมเราเรียนเรื่องการแปลงสัญญาณไหมมีมีวิชาไหนไหมครับ มีใช่ไหมแซมปิ้งแซมปิ้งออกมานะครับ แล้วเราก็ส่งเข้าไปกลายเป็นโค้ดศูนย์หนึ่งละโปรเซสเซอร์ก็จะรู้เรื่องนะครับ เราเซตโปรแกรมได้ แต่เราคงไม่ต้องไปดีไซน์ตรงนั้นนะครับ คงน้อยคนให้ไปทำงาน นี่อาจเป็นผู้ใช้มากกว่า เราก็จะเห็นหน้าตาที่ทำเป็นเป็นแพดออกมาแล้วรีเลย์เราจะคีย์ด้วยแพดหรือเราอาจจะมีสัญญาณอินเทอร์เฟซกับคอม นะครับ เราเซตอัพเรียบร้อยด้วยซอฟต์แวร์เขาแล้วเราอัดโปรแกรมเข้าไปใช่ไหมให้รีเลย์ทำงานแบบนี้นะครับ อัดเข้าไปให้รีเลย์ทำงานอย่างนี้ฝั่งเอาพุตก็จะมีดิจิตอลเอาพุตออกไป isolation filter นะครับ แล้วก็ไปที่ชุดคอนโทรลหน่วยความจำเห็นไหมครับ มีแรมมีลอมมี EEPROM นะครับ แล้วก็ อันนี้แล้วแต่ผู้ผลิตจะดีไซน์ นี่หน้าตาดิจิตอลรีเลย์นะครับ อาจจะเป็น distance relay เป็น multifunction multifunction relay นะครับ นี่เดินเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย multifunction relay เยอะเลยนะครับ ใช่ไหม เราใช้ multifunction นะ ตัวมันเองทำอะไรได้บ้าง overcurrent undervoltage นู่นนี่อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเซตกันนะครับ ดูแล้วไม่รู้เรื่องทำไงครับปลดฟังก์ชันนี้ออก overcurrent เออพอรู้เรื่องเซตมาใช้นะ undervoltage asset เป็นเจออะไรแปลกๆ disable มันไป ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะถูกไหมครับ คนทำเขาทำมาเผื่อใช่ไหมแล้วซื้อซื้อแยกไม่ได้ไง มันก็ราคาเดียวกันอะถูกไหมก็ปลดไปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวไปอ่านคู่มือเอานะครับเดี๋ยวใครได้ทำงานเกี่ยวข้องก็คงคงจะรู้เองนะวุ่นวายมากเลยนะครับ บางอย่างมันแปลกๆนะผู้ผลิตมันล้ำหน้าสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดอีกอย่างหนึ่งนะครับงั้นรีเลย์แบบนี้จะมีความสามารถในการตรวจสอบนะเรากดดูฮิสตอรี่ได้ไหม เกิดอะไรขึ้นอะไรได้ใช่ไหมเห็นไหมมันมีมันมีมันมีเริ่มมี ลูกเล่นละแทนที่จะสั่ง ทริปอย่างเดียวนะครับ มีความสามารถในการตรวจสอบสื่อสารระหว่างรีลีด้วยกันนะครับ คุยกันได้อยู่สสถานีนี้เอ็นที่อีกอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมอินเตอร์ส่งสัญญาณถึงกันได้ เราเรียกว่าเป็นไพลอตรีเลย์ ไพลอตรีเลย์ก็คือเป็นแบบอยู่ในบทที่ 6 นะครับ เป็นรีเลย์นำร่องคือคุยกันได้มีเงื่อนไขการทำงานที่มันไม่ได้รู้แต่ตัวมัน มันรู้มันรู้ด้วยว่าอีกฝั่งหนึ่งเห็นกระแสเท่าไหร่ ถูกไหม มีสัญญาณสื่อสารถึงกันนะครับ อันนี้ก็จะพูดถึงในบทที่ 6 อีกทีหนึ่งนะครับ หรือจะเป็นพวกมัลติฟังก์ชันที่เป็น differential relay ได้ด้วย อะไรเงี้ย differential relay ก็อยู่ในบทป้องกันเจเนเรเตอร์ป้องกันหม้อแปลงนะ อยู่บทหลังๆไปอีก 789 นะครับ งั้นส่วนนี้ก็ overview ไปก่อนนะครับ งั้นปัจจุบันนะครับ เรามักจะออกแบบนะครับมีเลยนะมีทั้งแบบอนาล็อกทั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยควบคู่กันไปนะครับ แล้วแต่เลือกใช้แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่ แพลนใหญ่ๆ นะครับ เช่นโรงงานอะไรพวกนี้ ส่วนใหญ่จะใช้มัลติฟังชัน เป็นมัลติฟังชันตัวเดียวจบเลยนะครับ มันทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาผมจะไปลองจะไปหาหาทัชชีตอะไรมาให้ให้ดูกันนะครับ มันอาจจะทำได้หลายอย่างเลยนะครับ ได้ทั้งเทอร์มอลโอเวอร์โหลดได้ทั้งกระแสได้นู่นได้นี่ มีปลั๊กอินเข้าไปสำหรับป้องกันเจเนเรเตอร์โดยเฉพาะใช่ไหมการทำงาน มีปลั๊กเข้าไปเป็นมอเตอร์ โดยเฉพาะอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ ก็แล้วการเซตเนี่ยถูกผิดนี่ตอบยากมากเลยนะครับ ถูกผิดก็พอสมควรนะครับ ว่าเราจะเซตเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันแต่ว่าเอาเซฟตี้อะได้อย่างเงี้ยเซฟไหมเซฟดีไหมเนี่ยเริ่มตอบยากแล้วนะครับในการเซตรีเลย์เนี่ยอย่างเงี้ย ดีไหมเนี่ยตอบยากแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆอย่างมอเตอร์อย่างเงี้ยมันถามผมว่าเซตเท่าไหร่ดีเงี้ยจะเซตที่มอเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์ของมอเตอร์โอเวอร์โหลด ผมบอกสแตนดาร์ดเท่าไหร่สแตนดาร์ดสักร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถามว่าแล้วเท่าไหร่ดีล่ะ ผมก็บอกเอาร้อยสิบห้าแล้วกันมันทำไมต้องมีก็แล้วกันด้วยอ่ะ ทำไมไม่เอาไปเลยร้อยร้อยยี่ห้าได้ไหมหรือร้อยได้ไหมผมก็ผมไม่รู้ไง เพราะว่าเพราะมอเตอร์ตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นไม่อยากให้มันทำงานเกินร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหม ผมเซ็ตร้อยสิบสแตนแต่ว่ามาตรฐานบอกว่ามอเตอร์ต้องทนได้ร้อยยี่ห้าสมมุตินะ มอเตอร์ตัวนี้ต้องทนได้ร้อยิบห้าเพราะมันทำตามมาตรฐานนี่มา ผมเซ็ตร้อยสิบห้า ผมผิดไหมล่ะ มอเตอร์ก็ยังไม่พังถูกไหมแล้วผมว่าผมเซ็ตไว้ที่ร้อยผมผิดไหมผมก็ไม่ผิด เพราะผมเซ็ตไว้ที่เก้าสิบได้ไหมผมเซ็ตไว้เก้าสิบก็ได้สมมติว่าผมดันไปรู้มาว่าไอ้คนเลือกมอเตอร์อ่ะ มันไม่เลือกมอเตอร์มาทำงานเต็มพิกัดหรอก มันอาจจะเลือกมอเตอร์มาทำงานที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มอเตอร์ตัวนี้ทำงานเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ ผมว่าต้องอารามต้องอะไรแล้วผมก็ยังถูกอยู่ใช่ไหม ก็ยังไม่ผิดถูกไหมเออมันก็นี่มันแล้วแต่เงื่อนไขในการทำงานนะครับ แต่ว่าเวลาเราคุยกันเราต้องเอาเซฟตี้ก่อนใช่ไหมเซฟนะเซฟแน่ แต่ดีไหมเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งละใช่ไหมอันนี้มันเป็นเงื่อนไขของแต่ละที่นะครับหรือเซตมอเตอร์ตัวนี้เซตให้ไม่มีวันทริปเลย ผมไปเห็นที่หนึ่งมอเตอร์นี่ไม่มีวันทริปเลยเอายงี้เซตทำไมงเงี้ยอ๋อมอเตอร์ตัวนี้เอาไว้ดับเพลิงครับมันมันจะทริปไม่ได้มันต้องเป็นตัวสุดท้ายที่รันอยู่ในโรงงานผม ก็มีนะเขาเซตอย่างนี้ว่าคือไม่ทริปหรอกนะครับไอ้ตัวเนี้ยถึงแม้มันจะโอเวอร์โหลดมันจะแย่แล้วยังไงเป็นไงครับมอเตอร์ดับเพลิงไงครับไฟไหม้อยู่อ่ะมันถึงมันทิปมันก็มาโดนไฟไหม้อยู่ดีมันมันไม่ต้องทิปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับนั่นก็แล้วแต่เงื่อนไขของการใช้งานด้วยนะครับ 2.4 นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมการทำงานนะครับเดี๋ยวผมดูเวลานิดหนึ่ง